เป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่ 2 ทำคีโม เป็นลักษณะกินยา คือหลังจาก6เดือนแล้วเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าก็แนวโน้มก็คิดว่าน่าจะหาย ไม่รู้สึกว่าว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไรมาก ไม่ได้ผมร่วง หรือว่ามีอาการข้างเคียงที่รุนแรงแล้วเราก็สามารถรักษาได้ คือเริ่มเลยตอนแรกเนี่ยก็คือผมมีอาการท้องเสียนะครับก็เลยมาหาคุณหมอที่แผนก ระบบทางเดินอาหารนะครับ คุณหมอก็ก็ตรวจให้เสร็จผมก็มีบอกคุณหมอว่าถ่ายออกมาเนี่ยมันเหมือนมีเลือดออกมาด้วย คุณหมอก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวให้มาส่อง กล้องดีกว่า เพราะว่าด้วยวัย 50 แล้วเนี่ยควรจะมาส่องกล้องเพื่อดูความผิดปกติในลำไส้มีหรือเปล่าก็เลยมาส่องกล้องก็ปรากฏว่าเจอมีก้อนเนื้ออยู่ในลำไส้ใหญ่ แล้วคุณหมอก็เลยตัดไปทดสอบซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยผลตรวจออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้บอกว่ามันเป็นมะเร็งคุณหมอก็เลยแนะนำมายังแผนกศัลยกรรมผ่าตัด นะครับให้คุณหมอคุณหมอวิรยุทธ์นะช่วยผ่าตัดให้คุณหมอก็แนะนำนะฮะว่าเราจะเริ่มกันยังไงผ่าตัดกันยังไงนะครับโดยวิจัยสองกล้อง ซึ่งมันจะไม่ได้เกิดแผลใหญ่หรืออะไรนะครับไม่ต้องพักนาน การพักฟื้นเนี่ยก็เร็วมาก หลังจากที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยก็นำผลชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดเนี่ยไปทดสอบใหม่นะครับก็ปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ระยะที่ 2 ด้วยผมเองเนี่ยเป็นคนไข้ที่มีประวัติอยู่ที่โรงพยาบาลเวทานีนี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมีอะไรก็จะมาหาหมอที่นี่เป็นหลักไว้ก่อนประกอบกับเมื่อเมื่อเมื่อทางคุณหมอเนี่ยส่องกล้อง และให้ทำให้เห็นได้ว่ามันเป็นมะเร็งเนี่ยก็คือผมก็เลยคิดว่าการเข้าขบวนการรักษาเนี่ยทำซะที่นี่เลยดีกว่า เพราะผมก็เชื่อว่าความสามารถของคุณหมอเอ่ยเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือของโรงพยาบาล ก็น่าจะมีความพร้อมในการรักษาได้ครับ พอหลังจากเราทราบผลชิ้นเนื้อออกมาแล้วว่ามันเป็นมะเร็งระยะที่ 2 ซึ่งมันยังไม่ได้มีการลามคุณหมอก็เลยบอกว่าดูแนวโน้มแล้วมันไม่น่าจะอันตรายมาก โดยเสนอว่าให้ทำคีโม เป็นลักษณะกินยาไม่ต้องมาฉายแสงหรือไม่ต้องมาให้คีโมในโรงพยาบาล ก็คือมารับยาไปทาน 2 อาทิตย์ พัก 1 อาทิตย์นะครับแล้วก็พักเสนออาทิตย์ก็กลับมารับยาแล้วก็กลับบ้านไปทาน 2 อาทิตย์มันก็จะวนอยู่อย่างนี้ทั้งหมด 6เดือน ระหว่างที่ทานยาเนี่ยสองรอบแรกที่ทานเนี่ยยังไม่รู้สึกว่าว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไรมาก แต่พอทานยารอบที่3เนี่ยเริ่มมีอาการแบบผิวแห้งค้ำนะฮะมันจะมีรู้สึกเหมือนคนไม่มีแรง คืออยากนอนอยากพักผ่อนอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับแต่แบบไม่ได้ผมร่วงหรือว่ามีอาการข้างเคียงที่รุนแรงเราจะรู้สึกว่าก็แค่เพียเพียได้นอนตื่นขึ้นมาก็ยังไปไหนมาไหนได้อยู่ดีครับ คือหลังจากมันจบคอร์สทำคีโม6 เดือนแล้วเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าก็แนวโน้มก็คิดว่าน่าจะหาย ไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผม โดยระหว่างเนี่ยก็คือช่วงหลังจากให้คีโมเสร็จเนี่ยคุณหมอก็นัดว่ามันจะต้องมีการมาฟอลโล่ติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับว่าช่วงแรกก็อาจจะทีหน่อยก็คือทุกเดือน ก็จะมาเจาะเลือด ตรวจผล ค่าเลือดต่างๆนะครับแล้วก็ทำซีทีสแกน นะครับเพื่อดูว่ามันมีอาการของเนื้ออะไรที่กลับขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะครับผ่านไปสักเกือบปีเนี่ย ก็จะเปลี่ยนเป็นนับทุก 3 เดือนนะครับทุก 3 เดือนก็จะมาเจาะเลือด ดูค่าเลือดครั้งหนึ่งแล้วก็ 6 เดือนก็ทำ CT สแกนครั้งหนึ่งนะครับก็เห็นว่าต้อง follow อย่างนี้ประมาณสัก 5 ปีนะครับถ้าจบ 5 ปีแล้วทุกอย่างเรียบร้อยดีก็ ก็คิดว่าหายเรียบร้อย ผ่านมาประมาณ 2 ปีละฟอลโล่มา 2 ปีละค่าเลือดต่างๆอะไรเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ การทำซีทีสแกนออกมาแต่ละครั้งเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดปกติ ที่ทำคีโมเสร็จนะครับไปก็คุณหมอบอกว่าก็จบคอร์สการรักษาแล้วแหละเขาแค่มาฟอลโล่แต่ช่วงเนี้ยก็คือ ให้ใช้ชีวิตปกติ แต่ว่าให้ระวังเรื่องอาหารการกินนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของหมักดอง พวกอาหารแปรรูปต่างๆเนี่ยไม่ควรทาน อาหารปิ้งย่างที่มันไหม้ก็ไม่ควรทานนะครับ แล้วก็เเป็นไปได้พยายามกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ อย่าไปกินอาหารค้างส่วนอย่างอื่นก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนก่อนเป็นนะผมเข้าใจว่าด้วยฤทธิ์ยาที่เราทานเข้าไปเนี่ย แล้วทำให้สภาพเราแบบอ่อนเพลียเหนื่อยอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็รู้สึกแบบเหนื่อยหน่ายนะเหมือนกับมันเบื่อตัวเองที่แบบจะลุกไปไหนก็รู้สึกไม่มีแรงจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมจะถามว่าแบบถึงกับท้อแบบไม่มีความสุขเลยไหมก็ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับอยากจะบอกว่าเรื่องของมะเร็งลำไส้เนี่ยครับมันไม่สามารถ ตรวจเจอได้ด้วยการที่เรามาตรวจสุขภาพประจำปี สิ่งที่มันจะช่วยเราได้ก็คือการส่องกล้องเข้าไป ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเจ็บหรือว่ามันจะน่ากลัวมันจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรนะมันมาถึงเราก็ขึ้นเตียงแล้วก็นอนหลับ แล้วคุณหมอก็จัดการให้เราตื่นมาก็รู้สึกสบายๆไม่มีอะไรต้องต้องถือว่าเป็นโชคดีของผมจริงๆนะฮะที่ตัดสินใจให้ให้คุณหมอส่องกล้องณวันนั้นนะครับทำให้เจอ จะทำให้ปัญหาต่างๆ เนี่ยมันไม่ได้รุนแรงจนเกินไป แล้วเราก็สามารถรักษามันได้ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆ กับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ